ที่เลือกที่นี่นะคะที่จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องตานะคะ เพราะว่าทางคลินิกเนี่ยนะคะเลือกศัลยแพทย์นะคะ ที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความแม่นยำนะคะในการเฉพาะทางจริง ๆ ค่ะ มั่นใจที่นี่มากที่วรีรัตคลินิกค่ะ ี้นะคะทำตั้งนานแล้วค่ะ มีแต่คนทักสวยขึ้นสาวขึ้นนะคะ ไม่เจ็บ ไม่ช้ำไม่ต้องกลัวนะคะ คุณหมอใจดีมากนะคะ และที่สำคัญนะคะ ไม่เป็นแผลเป็นไม่เป็นคีรอยใช้ชีวิตได้ปกติแฮปปี้มากค่ะเฟิร์มเลยนะคะ สับเบาริบเนี่ยช่วยตอบโจทย์นะคะ ผู้หญิงที่มีหนังตาเยอะนะคะ แล้วอยากจะย้อนวัยให้เด็กนะคะโอ้ยปลื้มมากชอบมากค่ะเลิฟสุดๆค่ะ